เออเทอร์โบออโต้นี่ก็คือขาดว่าใดได้สำหรับเกมงัว กะร้องไปเล่นเบิ้งเนาะค่ะ มันมีอีกวิธีนึงแต่ว่ามันหมุนเร็วแฮงอะถ้าสมมติว่าเล่นในคอมนะ ให้กดปุ่ม ปุ่มหมุนอะข้างไว้เนาะค่ะ เออ ให้กดปุ่มหมุนข้างไว้แม่งโคตรไวเลยไม่ได้หมายถึงมันหมุนไว้นะหมายถึงตังอะเบิดไว้แฮงเออโอเค เดี๋ยวเขาค่อยๆเล่นไปดีกว่าเนาะค่ะใช่แบบ ออโต้ซิปไปเรื่อยๆเนาะเออสมมาอ่ะโอเค สมมาอีก โอ้ยแมงกวนท้องเข่าเชี่ยโคตรเอากวนท้องเข่าแบบซี่น่าจะประมาณ3ซี่ร้าย เนาะค่ะ โอเคโอ้โหซุปเปอร์แมงกวินแตกไป300 บาท เดี๋ยวนูน่ากะ ขอฝากไปน้ำแดงเนาะค่ะกับเออเซียนพ่อ VIP เป็นคุมเออเทเลกแกมเนาะค่ะ โอเคใส่ 20 บาท กะออโต้สิบครั้งที่เก้าแล้วค่ะ ผู้ใดที่บ้านได้เขากลุ่มเทเลแกมกะกดเข้าไปได้เลยเนาะเขามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเสมอเนาะค่ะโอเคแล้วกะหากผู้ใดบ้านได้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสลอดเนาะค่ะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้อยแน่เนาะโอ้โหเชี่ยแม่งเก็บไว้ไปเรื่อย ๆค่ะโดดโดดโดดโอ้โหกระโดดโอเค เดี๋ยวเขาขอแบบ เก็บไม้ให้หลายกว่านี้ก่อนจังโดดกับบ่มีปัญหาเนาะเพราะว่าไว้นี่มันไปซอยตอนที่ว่าเขากระโดดโอ้โหชี้โคตรเอาท้องไว้แล้วค่ะเฮ้ยท้องแตกโคตรดีเลยบิ๊กวินแตกค่ะ400บาทโอเคเออโอ้โหท้องไม้อีกแล้วเฮ้ยท้องไม้อีกแล้วนะโอ้โหโคตรเอาเจ็ดร้อยโอเคเดี๋ยว กดออโต้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะค่ะตอนแรกกำลังช่างใจอยู่ว่าสิปรับใหม่เลยดีบอโดดโดดโดด โอ้โหสวยงามมาแล้วค่ะอ่ะลองสังเกตเบิ้งไว้ละไว้มันสิไหลลงมาไหลอยู่เนาะค่ะโอเคไว้ระมาเลยว่ะบองเป็นยังย่งบอกว่าไหลผิวแล้วนั่นๆๆ เห็นว่าเห็น เห็นไว้มันไหลบ่โอเค โอ้โหสวยงามมุมนี้ไว้กับบ่เป็นอย่างค่ะ มา ตะโพก โอ้โห เต็มแถวแบบซีได้แค่ 60 บาท แต่ว่าได้คูณ10ราคาก็เลยเป็น 600 บาท ได้หน่อยว่ะตะโพก บ่ค่อยโอเคเป็นไหน โอ้โห สภาพไปขออนุญาตปรับไปเป็น 40 บาทเลยเนาะค่ะ อ่ะ ออโต้สิบข้าง อ่า สูตร สูตรงัวโดดนี่ มี 2 แบบนะคะก็คือห้าสมมติโดดเราก็คือปล่อยมันไหลต่อไปเลยไม่ต้องไปกดอีกอย่างตะว่าอีกอันนึงก็คือห้ามันโดดปุ๊บ ให้กดหยุดออโต้ทันทีเลยนะค่ะ ให้มันแบบไปเก็บไว้ไหม เออจากที่อื่นมาจากไหนก็สูงมา โอ้โห โอ้ เสียดายว่ะฮาวายแม่งขึ้นไปช่องของเทิงนี่ซิได้หลายกว่านี่นะ เพราะว่าก้อนท้องมันมีแบบร้อยอยู่ของเทิงอีกก้อนนึงแล้วอะ่ะ โอ้โหแม่งเอ้ยเสียดายอยู่นะ โอ้สภาพ ไปค่ะ อีกสิบไม่เรื่อยๆ เลยนะคะสำหรับผู้ใดที่มีเวลาเล่นดีๆ สามารถแนะนำลูกนะเขามาได้เลยเนาะค่ะกับเกมวัวก็จูนออกเนาะเออสวยโอ้โหเขาแบบที่น่าจะติดซูเปอร์เมกาวินอยู่นะฮะสมมติว่าเขาแบบที่ได้แท้ๆล่ะหนูนะว่าน่ะเมกาวินไหลมาแล้วโอเค โอ้โห สเปิร์มแมกนวินสิไปใส่2,400 บาทเนาะคะ่ะ โอเคขออนุญาตปรับไม่เป็น 80 บาท ยังได้ยูยังได้ยูมา ยังได้ยูเนาะค่ะ ไป อีก10ไม่อยากได้ไว้ ชนไว้ว่ะบอม้าห้ยจะกเทียรู้สึกว่าหนูนะ ท่านไม่เคยได้ไว้ ชนไว้เลยนะ ตั้งแต่เล่นม้าเนี่ยบอมีดวงก็ขอจะกเทียไหมโอเค ไม่เรื่อยๆ โดดโดดโอ้โห ไม่โดดแหลหูทองมาค่ะ เออมาตะโพกเขาเก็บไว้ค่ะเก็บไว้ไปเรื่อยๆ โอ้โหเชี่ยอีกแล้วอ่ะ มันเอาอีกแล้วห้าสมุดไว้ ขึ้นไปสองล็อกของทึงนะไม่ได้ว่ะไปขออนุญาตปรับใหม่เลยนะคะ เป็น 200 บาท ปรับสู่เลย แต่ว่าส่วนมากนี่หนูน้ำมีดวงกับก้อนท้องว่ะนะเขาอีกละโอ้โหมีดวงกับก้อนท้องอีหลีละบวกมาอีกสี่พันบาทเนาะค่ะ โอเค เออมา โอ้โห สภาพ ไปค่ะ เออไว้มา เก็บไว้ไปเรื่อยๆ โอเค สม โอ้เสียดายเมื่อกี้ห้าบ่มีตะโพกอีก2อันนะ ได้สมคูณสิบเลยแต่กะ แล้วแต่ดวงเนาะค่ะ ดวงไผ่ดวงมันละ่ะ แต่ว่าหางมีสูตรกับอีกเรื่องนึงนะ โอเค มา สองค่ะ โอ้โห สภาพบ่เข่าเลย ลดลงไปเรื่อยๆเลยได้เนี่ย ยาวา เออไม่เงยสิบเบิร์ดแล้วค่ะ เหลือสามพัน โอเค โอ้โหท้องเขาก้อนท้องกับกองท้องแล้วค่ะ ดีแล้วมีไว้เชื่อมให้สวยมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพไป คือคือลงลงแล้วค่ะ เพราะหอนไม่สองรอยแล้วว่าไปใส่ยังเทียโอ้โหเออกองท้องเขามาลายแบบนี้ หาพันบาทเนาะค่ะถือว่าโอเคอยู่ ไปค่ะติบไม่เขาสามารถเล่นต่อได้เรื่อยๆเลยเนาะหาสมมติว่า พอใจกะสมควรอยู่เนาะค่ะ อันนี้ก็คือมันสู่ต่อได้อยู่อะเออมาเล่นงัวดูโดกะคิดฮอดโลมาขึ้นกันเนาะ เอาไปเอามากับแบบอยากกลับไปเล่นโลมาแล้วด้วยเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบ ช่งไหนอะเวลาเบิดมันเบิดไว้นะ บางคนอาจจะคิดว่าเล่นได้ย่างเดียวเลยบอกมันว่าแมนเนาะค่ะ ผู้ใดมันสิมาเล่นได้ย่างเดียวอ๋อโอ้โหก่อนท้องเขามาอีกแล้วมา โอเค ก่อนท้องเขาเนาะค่ะได้มาสี่พันบาท สวยงามดือนหนึ่งแล้วค่ะ ย้ำได้อะมันได้ไว้นะ ย้ำเสียมันก็เสียไวเขึ้นกัน โอเค โอ้โห ลงมาคืนแล้ว ไปขออนุญาตปรับไม่ดันสูงไปเลยค่ะ400บาทเนาะค่ะ สำหรับผู้ใดที่มีทุนหนาๆทุนนาวาเล่นไม่สองร้อยอ่ะกำลังดี โดดโอ้โหมาโดดไหนถ้าสังเกตเบิ้งนะ โอ้โห ท้องเขาอีกแล้วถ้าสังเกตเบิ้งก็คือพวกที่แบบทุนหนา เขาซีได้เปรียบเนาะค่ะ ส่วนมากซุ้มทุนหนานี่บ่ค่อยเสีย เอาอีหลีนะ ซุ้มทุนหลายๆเนี่ยบ่ค่อยเสียบันได เขาเลนเราแบบเขามีแบบทุนมายื้อมายื้อยื้อยื้อยื้อไว้แล้วก็เพราะมันจังหวะมันแตกหลายๆอ่ะมันได้คืนหลายเนาะค่ะจังไม่ซีรอยเนี่ยมีโอกาสแตกแสนเออสวยโอ้โหแม่งเอ้ยโดด มาคูณสิบมาเลยมาเลยโอ้โหบอมาอย่างวะมาทำไมเต็มแถวโอ้โหไว้ไปเบิดเราโอ้โหเสียดายว่ะ แม่ง ไว้ ไป ไว้ ไปเบิดแล้ว โอ้โหเสียดายเลยนะ แต่ปนันก็ได้ซูเปอร์เมกาวิทแล้ววะมาสองหมื่นบาทแล้วค่ะ โอ้โหเสียดายว่ะไป อีกสิบใบนะค่ะเนี่ยเวลา มันได้มันได้จริงๆนะหากสมมติว่าซุ้มแบบ ที่มีทุนหลาย ๆอะ่ะ ที่แบบ ทุนหนาๆแน่สิเป็นประมาณนี้เออสวย ซองมาค่ะสิบไม่โอเคโอ้โหเป็นก้อนท้องเขาอีกแล้วก้อนท้องเขาอีกแล้วนะคะโอ้โหงับจัดจัดเลยเนี่ยความได้เปรียบของคนที่มีทุนหลาย มันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ เขามีโอกาสที่จะแบบ แตกแบบหลักหมื่นไม่สี่ร้อยจะแตกมาสองหมื่นสามหมื่นเรื่องใดก็ได้ถอน เออ โอเค เอ้าท้องเก่าอีกเหรอ โอ้โห สุดจัดอีหลีว่ะแปดพันบาทเนาะค่ะสวยโอเค มา เดี๋ยวนุนักอะขอพอซ้ำนี้ก็แล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวสิถอนละเบิร์ดไลท์ขึ้นกันนะ ตั้งแต่นั่งเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวในมื้อนี้นุนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ